สวัสดีครับ ตัวอย่างที่1ของ Android Fio Interface ครับ นะครับ เรามีบลูทูธโมดูลนะครับ เรามี Fio Standard ครับ แล้วก็มี Android Phone นะครับ Galaxy S 2ขั้นแรกเราก็มาต่อ USB กับ Fio Board นะครับ แล้วดูว่าอยู่ในโปรแกรมโหมดนะครับ เช็คแล้วรีพอร์ตว่าเป็น Fio Standard ครับ เราจะมาเปิดเดโมตัวอย่างที่1 ของเรานะครับ เป็นเดโมที่โปรแกรมให้ VO เนี่ยทำหน้าที่รับสัญญาณ UART นะครับ แล้วส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB ครับทำการอัปเดต 2 ครั้งนะครับ ก่อนที่จะทำการ build เพื่อโปรแกรมลงไปยังบอร์ด VO นะครับ ระหว่างนี้ MATLAB จะทำการ แปลงบล็อกเซตต่างๆนะครับ ให้เป็นโค้ดพร้อมที่จะอัปโหลดลงไปบนฟิโอนะครับ ระหว่างที่มีการโอนย้ายข้อมูลนะครับ ก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาบนบอร์ดฟิโอใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับ ตอนนี้กำลังอัปโหลดลงไปแล้วครับ สำเร็จเรียบร้อย ขั้นต่อไปนะครับ เราจะทำการต่อเชื่อมสายสัญญาณนะครับ จากบลูทูธโมดูลมายังฟิโอนะครับ โดยมีตัวอย่างแล้วอธิบายอยู่ในวิกิของ f i o b o a r d c o m นะครับ โดยที่เราจะใช้การต่อสัญญาณ UART นะครับจากบลูทูธโมดูลมายัง FIO สำหรับขาที่ 20 กับ 21 นะครับ จะทำการช็อตกันนะครับ ตามคำแนะนำของคู่มือของบลูทูธโมดูลตัวนี้นะครับ ในเบื้องต้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์ Flow Control นะครับ สายขาที่ 19 นะครับของบลูทูธโมดูลก็จะต่อกับขาที่ 10 ขารับของ UART ของ FIO นะครับ ในที่นี้ตัวอย่างแรกจะทำการส่งข้อมูลจาก Android เข้า Bluetooth และ Bluetooth ส่งให้ิ i o เพื่อให้ิ i o ไปพลอตค่าบนหน้าจอของ MATLAB นะครับโดยใช้สโคปของ Simulink ขาที่ต่อในิ i o ก็คือขา A10 นะครับ เป็นขา RX ของ UART ชุดที่ 1 ร็จแล้วเราก็ทำการต่อกราวครับ ให้กับฟิโอมาเชื่อมต่อกับบลูทูธโมดูล และก็ต่อไฟ 3.3 โวลต์จากฟิโอมาเข้าที่บลูทูธโมดูลครับฟิโอนี้รับไฟจากพอร์ต USB ซึ่งต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับ ่ะตรงนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่ามีไฟกระพริบของบลูทูธโมดูลนะครับ เพราะว่ามันกำลังบูตอัพขึ้นมาอยู่ อันนี้ผมพยายามจะจัดให้สายไม่เกะกะนะครับ นะครับเห็นว่า LED กระพริบอยู่ เพราะว่ามันกำลังอยู่ใน configuration mode นะครับ ต่อมาครับเราจะมาโปรแกรม Android ของเรานะครับ โดยใช้ Eclipse อันนี้ผมได้เขียนโปรแกรมไว้แล้วนะครับ โดยใช้การดัดแปลงมาจาก Bluetooth Chat นะครับ ที่เปิดเผยซอสโค้ดให้ไว้ในเว็บไซต์ของ Google Developer นะครับเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่เราต้องการจะใช้ก็คือการ generate ข้อมูลดับเบิลขึ้นมา 3 ชุดนะครับ แล้วก็แปลงข้อมูลดับเบิลทั้ง 3 ชุดนี้ให้เป็นไบต์เพื่อใช้ส่งผ่าน UART นะครับ โดยมี opening หรือว่า heading 0707 7e 7e นะครับ แล้วก็ ending นะครับไบต์เป็น 0303โค้ดอันนี้ใช้รับข้อมูลได้ด้วยนะครับ เราก็จะไปคอมไพล์แล้วก็ส่งไปยังบลูทูธ ส่งไปยัง Android นะครับ Android บาร์ที่เลื่อนอยู่ตรงนี้เป็นค่าค่าแรกนะครับดับเบิลค่าแรกบาร์ที่เลื่อนอยู่อันบนนะครับ เป็นค่าที่ควบคุมความถี่ห่างในการส่งข้อมูลครับจาก Android มายังบลูทูธนะครับ ตอนนี้เราจะทำการ connect นะครับ จากซอฟต์แวร์ของเราที่เราได้สร้างมาจาก Eclipse นะครับ เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับ แล้วก็จะ Connect กับ Bluetooth Module นะครับ ซึ่งเราได้ทำการแอดเอาไว้แล้ว ซึ่งรู้จักกันแล้วนะครับ Connect ได้แล้วครับ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลจาก Android มาอย่าง Bluetooth Module แล้วครับ นะครับคอนเน c t i o นะครับ ที่ให้ไว้นี้นะครับ ใช้ในการส่งจากบลูทูธโมดูลมาเข้าฟิโออย่างเดียวนะครับฟิโอไม่ได้ส่งอะไรให้กับบลูทูธโมดูลนะครับตรวจสอบสายเรียบร้อยนะครับ เริ่มส่งครับจะมีค่าทั้ง 3 ค่านะครับ ค่าแรกจะควบคุมด้วยสไลด์บาร์ค่าที่ 2 และค่าที่ 3 ก็คือ ไซเวฟลูกใหญ่กับลูกเล็กนะครับ เกิดจากการเจเนเรตขึ้นมาในซอสโค้ดภายในตัว Android นะครับสีนี้เราจะเปิดโมเดลของการอ่านข้อมูลนะครับ ภายในคอมพิวเตอร์ อันนี้จะเป็นโฮสต์โมเดลนะครับ สำหรับค่าได้แล้วครับ มีค่าเคลื่อนที่อยู่นะครับ นะครับ ค่าแรกเป็นค่าที่มาจากสไลด์บาร์ซิกบาร์ตัวที่ 2 นะครับ ค่าที่ 2 เป็นค่าสายเวฟลูกใหญ่นะครับ ค่าที่ 3 เป็นค่าไซเวฟลูกเล็กเนี่ยถ้าผมเพิ่มเวลาให้ห่างกันในแต่ละครั้งในการส่งข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่ถูกส่งมาก็จะเป็นข้อมูลที่เจเนเรตมาเป็นไซเวฟนะครับ แต่ว่าถูกส่งนานๆครั้งนะครับ อันนี้เป็นประมาณร้อยกว่ามิลลิเซกันต่อครั้งนะครับเราสามารถปรับได้นะครับในซอฟต์แวร์ ผมจะปรับให้ มัน น้อยที่สุดนะครับ เพื่อ แสดงว่าเรากำลังส่งบ่อยที่สุดนั่นเอง ตอนนี้ เนี่ย FIO ถูก โปรแกรมไว้ให้ process ข้อมูล ทุก ๆ cycle เนี่ย ทุกๆ10มิลลิเซคันนะ ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งข้อมูลไป ในเวลาที่ ห่างกว่านั้น เนี่ย จะมีการเหลื่อมกันได้ของข้อมูลนะครับ ตอนนี้ผมกำลังคอนโทรลซิกบาร์ตัวที่2นะครับเพื่อส่งข้อมูลชุดแรกนะครับชุดแรก ให้กับฟิโอผ่านทางบลูทูธนะครับ จะเห็นว่ามีค่าพลอตกราฟเป็นเส้นสีแดงบนหน้าจอของ Android แล้วก็เป็นกราฟอันบนสุดนะครับ ที่ขึ้นบนหน้าจอใน MATLAB ผมได้ดึงสายออกไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธครับนะครับ อันนี้คอนโทรลได้ อันนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องนะครับการสั่งการนะครับเราอาจจะเอาฟิโอไปควบคุมมอเตอร์ ของรถบังคับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หรือว่าเดินหน้าถอยหลังเร่งความเร็วลดความเร็วนะครับ แล้วเราสั่งการจาก Android ได้นะครับ โดยใช้ทัชสัมผัสนะครับสั่ง หรือเราอาจจะ modify ให้ใช้ accelerometer สั่ง หรืออย่างอื่นก็ได้นะครับ จบตัวอย่างที่ 1 ครับ ขอบคุณมากครับ ติดตาม เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ f i o b o s s c o m นะครับ สวัสดีครับ